วังว่าจะได้นะ เออ นี่สิบมาห้าแถวสวย นาผู้ชาย โอ้โห แล้วผู้หญิงหกแถวเอ้ย มาไงวะน่ะ เออ เอาว่ะ เอาว่ะหนึ่งพันตืนคลิปนี้ดูไว้เพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่แนะนำให้ทำตาม เด็กน้อยอายุต่ำกว่า 18 ปีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีสวีตลาวประชาชีประชีชาทั้งหลายนะครับผมอยู่กับผมในเฮียงคิงจากช่อง คิงสล็อตนั่นเอง เออ วันนี้เราอยู่กันในเกมเกชาฟอร์จูนนะครับผมเกมดีเกมดังจากค่าย PG นะ เริ่มกันเลยวันนี้มาให้ทุน 600 บาทนะ ผมจะเริ่มเบ็ดที่ 5 บาทก่อนแล้วกันวันนี้เล่นช่วงเวลาดีเวลาบ่าย2โมงครึ่งไอ้หน้าผู้ชายมาก่อนเลย สวย เอ็ดเยี่ยมไงต่อหน้าผู้ชายต่อเุ้ย เอาอะมาถึงก็ล่อทั้งผู้ชาย ผู้หญิงเลย เอาเว้ย นี่ ไงต่อร้อยยี่สิบสามบาท เออ เอาเรื่องอยู่นะ เป็ดชักช้าล่ำไรเปิดเทอร์โบไปแล้วกัน นี่ นี่ เอ็ดมาฟีเจอร์เท่าไหร่อ่ะสามร้อย อุ้ยเก็บอีกนิด เก็บอีกนิด เก็บอีกหน่อยแล้วกันหวังว่าจะได้นะ เออ นี่สิบมาห้าแถวสวย นาผู้ชาย โอ้โหแล้วผู้หญิงหกแถว เอ้ย มาไงวะน่ะเออ เอาว่ะ เอาว่ะหนึ่งพันเอ้ยเจ็ดร้อยห้าสิบมีพันเจ็ดตอนนี้ ท่านผู้ชม ซื้อที่พันห้าเลยไหมเบ็ดยี่สิบบาทเ เอาไง เอาไงไปดีสเก็ตเตอร์สี่ตัวพันห้าร้อยบาท ไป เริ่มกันเลย เกมไหนมีซื้อฟรีนะซื้อให้หมดเลยแล้วกัน นี่ว้าวไปหนึ่งเออสิบมา สวยไปเราสองคูณสามด้วย เยี่ยม ตะเกียงกับคิงขมิ้นโอ้โห ไม่ได้ เฮ้ย ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดี เริ่มมาไม่ค่อยดี แจ็คมา สวยอ้าวไม่ได้นะเออสิบโอ้โหแม่งเอ้ย แมมมาแล้วไงต่อ แมมต่อเนื่องวายสองสามสวยงาม เออ ให้มันได้อย่างนี้ดีวะ คูณสิบแปดเอ้ย เอาว่าได้ดุนคืน อีกหนึ่งร้อยบาททุนคืนแต่เหลือสองหมุนเอง เรียบร้อยอย่างนี้ เปล่า เอ้ยสิบสวยวายสองสาม นี้ โอ้โหช็อตนี้คูณยี่สิบสี่ไปดีว่าห้าพันหกร้อยว่ะ เออ เอาเรื่อง ไงห้าพันแปดร้อยสี่สี่บาท เออ เหมือนจะไม่ได้แต่มาได้ตอนหลังเฉย คันไม้ คันมือมาท่านผู้ชมซื้ออีกสักรอบไหมสามพันเป็นไง ห้าสิบพันเจ็ดร้อยห้าสิบไปดิเออขออีกรอบเหมือนกำลังจะเข้าดีเอากำไรมาซื้อซะเลยไงสิบแถวสามสวยโอ้โหช็อตนี้ คูณหกเข้าไป แล้วตัวคูณมาอีกเพียบ เออเอาวะเอาวะคูณยี่ส0 0เก้าพันโอ้โหหนึ่งหมื่นแปดร้อยเก้าสิบบาท หมุนเดียวเท่านั้นโอ้โหหมื่นสี่แล้ววายมาสี่หมุนสุดท้ายโอ้โหน้าผู้หญิงแมนสแกตเตอร์ไม่มีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะสองหมุนหมุนสุดท้ายท่านผู้ชม เรียบร้อยตามระเบียบเป้าหมุนสุดท้ายประจำเออ แต่หมุนนั้นหมุนเดียวหมื่นหนึ่งจบเลยปรับไงคิงขอตัวไปเพียงเท่านี้กันแล้วกันนะ วันนี้มันทุน 600 บาท ได้กลับมา 14,220 บาทเลยทีเดียว โอ้โห ซื้อสกัตเตอร์ 2 รอบนะ ค่อนข้างที่จะคุ้มค่า ได้เงินไปกินขนมกัน ใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์กดกระดิ่งงุ้งงิ้งแจ้งเตือนกันให้ด้วยให้หัวปะทุยเออพูดอะไรเนี่ย เจอกัน